สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของความสำคัญและหน้าที่ของหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศ ซึ่งมีองค์การที่มีความสำคัญมาก ๆ ก็คือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ที่เราเรียกกันว่าองค์การ ICAO ชื่อเต็มก็คือ International Civil Aviation Organization นั่นเองนะครับ ซึ่งเป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติมีสมาชิกทั้งหมด 192 ประเทศสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดา เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวางระเบียบข้อบังคับสำหรับกิจการการบินระหว่างประเทศ ระหว่างชาติต่างๆ เป็นโครงการเร่งพัฒนาการบินพลเรือน ซึ่งเริ่มดำเนินการระหว่างสมคามโลกครั้งที่2โดยการจัดตั้งคณะกรรมการเดินอากาศระหว่างประเทศก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน พศ 2490 โดยที่มีสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งอยู่ที่ประเทศไทยเรานี่เองนะครับตั้งอยู่ที่ แขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร และมีสำนักงานประจำภูมิภาคอีก 6 แห่งทั่วโลก โดยตั้งแต่ละภูมิภาคดังนี้ ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์กรุงดากกาประเทศเซเนกัลกรุงลิมาประเทศเปรู กรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกกรุงไนโรบีประเทศเคนยาและกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส